วัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะ ในลำดับถัดไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ social commerce tools หรือเครื่องมือการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเนื้อหาลำดับสุดท้ายของโมดูลที่ 11 ค่ะ เครื่องมือการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมได้แก่แบรนด์เพจโซเชียลแบรนด์เพจหรือแฟนเพจหมายถึงกิจการหรือเว็บไซต์ไปเปิดพื้นที่ทางธุรกิจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้ว พื้นที่ยอดนิยมก็คือ Facebook Fan Page เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภค ผู้ชม ผู้ใช้สินค้าหรือบริการของกิจการ เข้ามาปฏิสัมพันธ์พูดคุย สนทนา สอบถามอย่างใกล้ชิดกับกิจการหรือแบรนด์มากยิ่งขึ้น มากกว่าวัตถุประสงค์ที่จะขายผ่านแฟนเพจ แต่นับว่าเป็นการเชื่อมโยง และสร้างความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้กิจการและเว็บไซต์ ก็สามารถใช้พื้นที่สังคมออนไลน์นี้ ในการสร้างสังคมของกิจการและแบรนด์ ในการนำเสนอข้อมูลที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่นำเสนออยู่แล้วในเว็บไซต์หลักของกิจการ เพื่อแจ้งข่าวหรือส่งเสริมการขาย ในการเฝ้าติดตามหรือศึกษาพฤติกรรมของสมาชิก รวมไปถึงของคู่แข่งขันในพื้นที่สังคมออนไลน์นี้ได้ด้วย รวมถึงยังใช้เป็นช่องทางเสริม ที่จะส่งต่อผู้ชมหรือผู้ใช้ ไปยังเว็บไซต์หลักของกิจการได้อีก Social PR หรือ Social Media for PR หมายถึง การที่กิจการหรือเว็บไซต์ ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือ หรือเป็นห้องข่าวออนไลน์ อาทิ Facebook บล็อกสำหรับแจ้งข่าวเชิง ตัวอักษร ภาพ หรือใช้ YouTube วิดีโอบล็อกสำหรับจ้งแจ้งข่าวที่เป็นวิดีโอคลิป หรือใช้ Twitter สำหรับการแจ้งข่าวด่วน ด้วยข้อความขนาดสั้นไม่เกิน 100คำหรือใช้ Flickr ซึ่งเป็น สังคมออนไลน์สำหรับคนรักการ ถ่ายภาพหรือรัก ภาพถ่าย ก็จะเหมาะสำหรับภาพข่าวของกิจการหรือเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ผู้ชม ผู้ใช้ผู้ซื้อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ส่งอิทธิพลในโลกออนไลน์มุ่งหวังเพื่อจะเกิดการเผยแพร่และบอกต่อจากสังคมออนไลน์ในพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง Social Engagement หมายถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อยอดมาจากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพักดี และสร้างประสบการณ์การซื้อและใช้ของลูกค้า ในการสร้างความผูกพันนั้น ควรเลือกเครื่องมือและสื่อที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Twitter ที่ให้บริการส่งข้อความขนาดสั้น 140 ตัวอักษร เป็นอีกหนึ่งการจับคู่สำหรับการจัดการความผูกพันแบบเวลาจริง กับผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้ ในการติดตามข่าวสาร และข้อเสนอแบบปัจจุบันทันด่วนในลักษณะที่เป็น flash sales หรือ lightning deals ซึ่งปรับเปลี่ยนจาก Twitter ไป Snapchat ซึ่งเป็น Real Time Picture Chatting Application สำหรับการพูดคุยด้วยรูปภาพ หรือภาพถ่าย ซึ่งผู้ใช้สร้างเองได้อย่างง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยหัวใจสำคัญของการผูกพันลูกค้าไว้กับกิจการและแบรนด์ ยังคงเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ทั้งเนื้อหาที่เป็นการพูดคุยสนทนา และเนื้อหาที่เป็นการรีวิวสินค้า รวมถึงเนื้อหาที่ผู้บริโภค ผู้ชม ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง หรือ user generated content อีกทั้งยังเป็นเนื้อหา visual content ที่เป็นภาพถ่ายและวิดีโออีกด้วย Flash Sale หรือ Lightning Deals ความหมายของ Flash คือแสงสว่างวาบเพียงวูบเดียว ขณะที่ Lightning คือแสงสว่างแบบฟ้าแลบ ในขณะที่ Flash Sale หรือ Lightning Deals หมายถึงการเสนอขายสินค้าของเว็บไซต์ ในราคาที่ลดพิเศษที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกทั้ง กำหนดราคาขายที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งแบบไม่มีแบบแผน ไม่อยู่บนโครงสร้างของราคาปกติ หรือ เรียกความสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมากจะทำให้กิจการหรือเว็บไซต์ ได้ผู้ซื้อรายใหม่ ที่ยังไม่เคยซื้อหรือใช้บริการมาก่อน ซึ่งผู้ใช้ผู้ชมต้องติดตามข่าวสารของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสพิเศษ สั้น ๆ ดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ กิจการและเว็บไซต์ ต้องออกแบบกิจกรรมอย่างระมัดระวัง ไม่ให้กระทบกับลูกค้าเก่าที่ซื้อในราคาปกติ โดยในส่วนลดพิเศษนี้จะไม่รวมบริการบางอย่างที่มีให้ในราคาปกติ เช่น jetsetter.com ลดราคาโปรแกรมท่องเที่ยวและห้องพักโรงแรมต่างๆ หรือ Amazon Lightning Deal มีสินค้าหลากหลาย มาลดราคาสลับสับเปลี่ยนไปทุกวัน แต่จำกัดจำนวนสินค้าและก็จำกัดเวลาไว้เพียง 3-4 ชั่วโมง ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามส่วนลดใหม่ๆ ของ Amazon Light Lightning Deals ผ่าน Twitter @AmazonDeals ได้ Social Advertising หมายถึงการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งต้องผสมองค์ประกอบของความเป็นสังคม ลงไปเนื้อหาการการโฆษณา เช่น เพื่อนรับรอง หรือได้รับยอดวิวสูงสุด หรือได้ดาวรีวิวมากที่สุดเป็นต้น โดยเลือกให้โฆษณาไปปรากฏในสังคมออนไลน์ ที่มีสมาชิกตรงกับกลุ่มเป้าหมายของกิจการหรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ เนื้อหาในโฆษณาต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักหรือคอนเทนต์ที่นำเสนอในเว็บไซต์ และต้องไม่โฆษณาอดอ้างจนเกินไป เพราะในบริบทของสังคมออนไลน์ จะมีฟีดแบ็กลูปหรือวนรอบของการสะท้อนความคิดเห็น จากผู้ชมผู้ใช้เข้ามาเป็นเสียงคานำหน้ากับโฆษณา ถ้าโฆษณาเกินจริงมากเกินไปก็อาจส่งผลให้ผู้บริโภค ผู้ชม ผู้ใช้ยกเลิกการติดตาม หรือ unfollow ได้โดยง่าย ค่ะ ทั้งหมดของโมดูลที่ 11 เนี้ยผู้ชมก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับ e-business e-commerce และก็ social commerce นะคะ ซึ่ง อาจจะไม่เป็นนักการตลาด หรือไม่เป็นนักการขาย แต่ว่าในฐานะของการเป็นผู้บริโภค ก็ทำให้เราเห็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปของการนำไอทีมาใช้ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีนัยยะและมีมิติ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ